ทำนะคบเขาก็มาขอเขาร่วมโปรเจกต์กับเราเขาก็ไปพัฒนาของเขาเองขึ้นแคตตาล็อกมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนี่เห็นอ่าก่อนที่จะไปขออนุญาตพูดถึงเรื่อง Metadata 14 รายการก่อนให้เห็นภาพนะครับตัว Metadata 14 รายการที่ทางเรากำหนดให้ทุกชุดข้อมูลที่จะขึ้นเนี่ย จะต้องขึ้นชุดข้อมูล จะต้องขึ้นรายการข้อมูลอะไรบ้างนะคะก็คือจะต้องบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลประเภทอะไร โดยข้อประเภทของข้อมูลก็จะแบ่งเป็น5ประเภทคือระเบียนสถิติสารสนเทศ หลากหลายประเภทอื่นๆนะครับ ระบุชื่อชุดข้อมูล ระบุองค์กร องค์กรนี่จะหมายถึงคนที่เป็น Data Owner นั่นแหละครับชื่อผู้ติดต่อกับอีเมล หมายถึงว่า คนที่ติดต่ออีเมลที่จะตอบเรื่องชุดข้อมูลเหล่านี้ในกรณีที่ผู้ชายข้อมูลเข้ามาเปิดดูว่าโอเค สนใจข้อมูลหรืออยากจะถามปัญหาว่าข้อมูลมันมีที่มาที่ไปยังไง ก็จะติดต่อด้วยด้วยตรงนี้ครับชื่อกับเบอร์อีเมลคำสำคัญมันจะเป็นคำค้นที่เรากำหนดไว้ให้ผู้ชายสามารถสืบค้นได้ง่าย เหมือนเวลาเราเข้า Google นะครับเราถึงว่าเราเราสนใจเรื่องการการแต่งบ้านแล้วก็แค่คีย์คำว่า แต่งบ้านปุ๊บมันจะขึ้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแต่งบ้านมาให้หมดอันนี้ก็เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเราใส่คำค้นว่านักเรียน ข้อมูลที่มันอยู่บนแคตตาล็อกที่ชื่อว่านักเรียนมันจะขึ้นมาให้หมดเลยนะครับรายละเอียดของโครงการวัตถุประสงค์ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลหน่วยนับของความถี่อย่างเช่น หน่วยนับของความถี่คือปีจัดเก็บทุกสองปีอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลนี้ลงรายละเอียดได้ถึงระดับพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ได้ระดับไหนภาคจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้าน นะครับหรือเชิงพิกัดเลยนะครับชี้เป็นจุดเป็นพอยต์ได้เลยนะครับแหล่งที่มารูปแบบการจัดเก็บหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาล หมวดหมู่การตามธรรมาภิบาล ก็คือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล Open Data เป็นส่วนบุคคลเป็นมั่นคง หรือเป็นความลับทางราชการ แล้วก็สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนะคะจริง ๆ ตัว Metadata ที่ทางเรากำหนดเนี่ย14 รายการมาตรฐานที่ทุกชุดข้อมูลที่ขึ้นบนตาลอดจะต้องจัดท แต่มันจะมี Metadata ที่เป็น optional ก็คือ Metadata ทางเลือกนะครับอันนี้เราจะยังไม่บังคับในระยะแรกนะครับ ก็คือหน่วยงานจะระบุมาเลยก็ได้ หรืออาจจะว่างไว้ก่อนก็ได้นะครับค่อยมาปรับปรุงทีหลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นภาพ Metadata เดี๋ยวผมจะแชร์เรื่องแคตตาล็อกของของระยองให้ดูนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับ เรามีตัวเว็บไซต์เนี่ยนะคะ gdhelppage.nso.go.th เนี่ยมันจะเป็นแหล่งความรู้ให้ท่านมาสืบค้นเรื่องการจัดทำแคตตาล็อกได้นะครับ ว่าถ้าจะจัดทำบัญชีข้อมูลเนี่ยเราต้องทำยังไงจะติดตั้งแคตตาล็อกจะติดตั้งด้วยแบบไหนนะครับผมจะขอเปิดนี้นะคะเปิดบัญชีข้อมูลพื้นที่ให้ดูของจังหวัดระยองนะคะตัวนี้ครับ หน้าหน้าจอขึ้นใช่ไหมครับ เห็นเห็นเห็นแคตตาล็อกระยองใช่ไหมครับ เห็นครับ โอเคครับอันนี้คือหน้าจอแคตตาล็อกระยองนะครับ ที่ที่เขาทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็น area as a service นะครับ คือส่วนกลางพ r o ว i ให้แล้ว ระยองเขาก็ไปปรับแต่งของเขาใส่โลโก้ของระยองเข้ามานะครับวันนี้ชุดข้อมูลที่ระยองขึ้นเนี่ย มีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดชุดนะครับ ผมสมมติผมเสิร์ฟ ควาค้นนะคะคำว่าผู้เรียน เราจะเจอคำว่าชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอยู่สี่ชุดข้อมูลนะคะขึ้นโดยศึกษาที่การจังหวัดระยอง นี่จะเห็นว่าจะเห็นว่าแคตตาล็อกพื้นที่เนี่ย ถ้าเราดูที่องค์กรนะคะมันจะเป็นการใช้แคตตาล็อกร่วมกันของส่วนราชการในพื้นที่34องค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศึกษาที่การจังหวัดระยองใช้แคตตาล็อกตัวนี้ด้วย หาไม่เจอ อ่ะนี่ครับ ศึกษาที่การจังหวัดระยองนะคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนราชการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ที่เราต้องการเอาข้อมูลมาเผยแพร่แล้วเราเป็น Data Owner เนี่ยเราก็ขอให้แอดมินแอสธิทองค์กรเข้ามานะครับ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์เอาข้อมูลของตัวเองมาขึ้น มาขึ้นร่วมกันบนบัญชีข้อมูลของจังหวัดระยอง ผมยกผมยกตัวอย่าง อย่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับเขาก็จะขึ้นเรื่องของการจดทะเบียนพระราชบัญญัติรถยนต์ ข้อมูลของการจดทะเบียน พระราชบัญญัติขนส่งทางบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเราสามารถสืบค้นได้จากแท็กคำค้นที่เขาให้ไว้ เดี๋ยวกลับไปที่ข้อมูลผู้เรียนอ๋อโอเค พอดีมันเสิร์ชซ้อนกัน ต้องกลับไปที่หน้า อันนี้นะครับ กดเข้ามาดู เราจะเห็น Metadata นะครับ ก็จะบอกประเภทข้อมูล บอกว่าจะถ้าเราอยากได้ข้อมูลเราจะติดต่อที่ใครเบอร์อีเมลไหนนี้นะครับ ความถี่ในการจัดเก็บทุกหนึ่งปีนะครับ รูปแบบในการจัดเก็บ อันนี้เป็นข้อมูลตามหมวดหมู่ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็น Open Data นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นแท็กคำค้น คือเขาจะใส่แท็กตัวนี้ไว้ นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะเห็นข้อมูลชุดนี้ไม่ว่าเราจะเสิร์ชคำว่าผู้เรียน เสิร์ชคำว่าสถานศึกษาเสิร์ชคำว่าประชากรวัยเรียน พวกนี้เราจะเจอหมดเลยนะครับ ถ้าเวลาเรากดเข้าไปที่ข้อมูลนะครับ เราก็จะเห็นเนื้อข้อมูล เราจะเห็นแหล่งจัดเก็บที่เป็นซอสของข้อมูล นะครับ ซึ่งเป้าหมายของแคตตาล็อกเนี่ยเขาต้องการให้ชี้ไปที่ อันนี้เป็นข้อมูลของของศึกษาที่การจังหวัดระยองถูกไหมครับ เขาต้องการชี้ให้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของศึกษาที่การจังหวัดระยอง แต่เนื่องจากอาจจะไม่มีความพร้อมเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลนี้ยังจัดเก็บไว้ที่บน PC ของตัวเอง อันนี้ก็เลยอนุญาตให้เอามาขึ้นบนแคตตาล็อกได้ชั่วคราวก่อน แล้วก็พัฒนาคู่ขนานเรื่องของข้อมูลที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นเป็นตัวอย่างให้เห็น ทีนี้ถ้ากรณีลงทะเบียนนะครับ ผมจะมาที่หน้าหน้าตาตัวตัวลงทะเบียนแล้วลองเสิร์ชคำว่าผู้เรียนดูนะครับอ่า มันก็จะเจอ เพราะว่าจังหวัดระยองเนี่ยเขาเอาข้อมูลเนี้ยชุดเนี้ยมาลงทะเบียนไว้ที่ระบบกลางเวลาเสิร์ชขึ้นมา มันก็จะเจอข้อมูลนี้ที่ระบบแคตตาล็อกกลางเหมือนกัน นั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าผู้ชายที่เป็น Data User เนี่ยไปเสิร์ชที่เว็บไซต์ของระยองก็ได้ หรือมาเสิร์ชที่ Government Data Catalog ก็เจอข้อมูลชุดเดียวกัน ถ้าระยองเอามาลงทะเบียนไว้ แล้วถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับเนื้อหาเดียวกันซอสข้อมูลเดียวกัน ชี้ไปที่แหล่งเดียวกันนะครับเขาก็จะชี้มาที่ซอสเดียวกันเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกัน แต่ข้อดีตรงนี้ก็คือว่า ถ้าเสิร์ชที่ระยองเนี่ยเราจะเห็นแค่ผู้เรียนของระยอง แต่ถ้าเสิร์ชที่แคตตาล็อกกลางเนี่ย เราจะเห็นคำว่าผู้เรียนเมื่อกี้นะครับ เราเห็นจากตั้งหลายซอสถูกไหมครับสิบสามชุดเลยสิบสามชุดเนี่ยไม่ใช่ของระยองอันเดียวนะครับ มันมาจากที่อื่นด้วย มาจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสพทด้วยส่วนหนึ่งมาจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่งนั่นหมายความว่า การที่เรามาสืบคนที่ระบบกลางเนี่ย เราจะเห็นชุดข้อมูลที่มันมีคำค้นเดียวกันเนี่ย ขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายซึ่ง ผู้ใช้ก็สามารถหาข้อมูลเทียบเคียงข้อมูลที่เราอยากจะได้ แทนที่เราจะไปสืบที่ไปสืบคนที่แค่ตลอกระยอง แล้วเราได้ชุดข้อมูลมาแค่สี่ชุด มาเสิร์ตตรงนี้เราได้สิบสามชุดเราจะเห็น อะไรที่มันมากกว่านะคบมันเป็นการบูรณาการข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันข้ามหน่วยงานจริงๆนะครับดังนั้นอันนี้อยากจะเชิญชวนนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับ มันจะมีคำแนะนำ ให้หมดเลยว่าถ้าอยากจะทำแคตตาล็อกมีตัวระบบแคตตาล็อกแล้วจะทำนี่จะทำยังไง การติดตั้งองค์กรทำยังไง การกำหนดหมวดหมู่ทำยังไงนะคะการนำชุดข้อมูลขึ้นทำยังไงอันนี้มันจะลงรายละเอียดเยอะนะครับท่านสามารถเข้ามาสืบค้นในในในในตัว GD Healthcare ได้เลยครับ ก็ในระยะแรกก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับ ครับมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนไหมครับ บนเวทีอาจารย์พิเชษครับช่วยกระชับเวลาด้วยครับเพราะว่าเรามีพานจังหวัดอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับ ครับ อาจารย์พิเชษว่าไงครับสักครู่ครับอาจารย์สักครู่ครับอาจารย์ อาจารย์ถูกล็อกครับ โอเคครับขอบพระคุณครับครับ ผมลูกคนถามอาจารย์ อาจารย์บรรพตครับ ตัวตัวชุดถ่ายข้อมูลเราเนี่ย มันจะต้องมีตัวรายละเอียดของ Metadata ทุกทุกทุกข้อใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์เนี่ยได้ช่วยตั้งต้นเอาไว้ที่เป็นแกนหลักทั้งทั้งหมดสิบสี่ข้อเนี่ยซึ่งแต่ละข้อเนี้ย ครับแต่ละข้อแต่ละแต่ละข้อเนี้ย ข้อมูลที่จะใส่เป็นการเลือกอย่างเช่นเลือกประเภทข้อมูลเลือกชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องชื่อผู้ติดต่อเนี่ย จุดนี้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเป็นเจ้าของข้อมูลต้องใส่เองหรือว่า เราสามารถใส่ให้ได้ครับ ครับผม เดี๋ยวตอบเรื่องของ Metadata 14 รายการมาตรฐานก่อนนะครับ 14 รายการมาตรฐานเนี่ย คือคือ Metadata มันจะเป็นการอธิบายคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของข้อมูล ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบก่อนนะครับ จริงๆ Metadata ไม่ได้มีแค่ 14 รายการ มันมี optional เพิ่มมา แต่แต่ในเบื้องต้นระยะแรกเนี่ย เราต้องการให้หน่วยงานนำขึ้นชุดข้อมูลและ Metadata ได้ นะครับ ซึ่งถ้าถ้าจะเอาทั้งหมดเนี่ยมัน อาจจะยากเกินไปสำหรับหน่วยงานนะครับ เราก็เลยกำหนดเป็น 14 รายการมาตรฐาน ซึ่งตัวระบบแคตตาล็อกเขาจะล็อกไว้เลยนะคะว่าถ้าหน่วยงานไม่ระบุครบทั้ง14รายการจะไม่ให้นำขึ้น จะต้องให้เหมือนกับวนกลับมาใส่ให้ครบ มันก็จะย้อนกลับมาที่ที่คำถามว่า แล้วใครจะต้องเป็นคนคีย์ดังนั้นคนที่คีย์ คนที่กรอกข้อมูล Metadata ได้ดีที่สุดคือคนที่เป็น Data Owner พราะเพราะคนที่มีสิทธิ์ จะขึ้นชุดข้อมูลก็คือ Data Owner อย่างเช่นวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเราจัดเก็บเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ Data Owner เราจะไม่ทราบ หรือความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลเนี่ย เราเราก็จะไม่เราก็จะตอบไม่ได้ว่าจริงๆมันต้องทุกหนึ่งไตรมาสทุกหนึ่งเดือน ทุกหนึ่งปีหรือทุกสิบปี อย่างเงี้ย Data Owner จะต้องเป็นคนดำเนินการเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะตรงคอนเซ็ปต์แหละคนที่จะขึ้นชุดข้อมูลได้ต้องเป็น Data Owner ครับผม อีกอีกนิดหนึ่งได้ไหมอาจารย์ถ้าครับผมถ้า ถ้าเราตั้งต้นไว้ที่สิบสี่ข้อมาตรฐานแล้วเนี่ย ถ้าในความเห็นของอาจารย์ควรจะต้องมีครบครอบคลุมไหมครับอาจารย์หรือว่าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอคือจริง ๆ ในความเห็นผมอ่ะ ถ้าหน่วยงานสามารถกรอก optional ได้ อยากให้กรอกไปเลยในคราวเดียวกันนะครับ เพราะว่าข้อมูลในในในตัว optional เนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดสำคัญที่ผู้ใช้จะเป็นต้องทราบ เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าสามารถกรอกได้ควรกรอกให้ครบ แต่แต่อาจจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีการจัดทำตัว Metadata แล้วข้อมูลเนี่ย อาจจะพวกเราอาจจะมีการหมุนเวียนเคลื่อนย้ายกันบ่อยๆ เปลี่ยนเปลี่ยนคนทำไปเรื่อยมันไม่มีความต่อเนื่อง แล้วเราอาจจะไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมานะครับ แต่ถ้าพอเราเห็นแบบฟอร์มเนี่ย เราเวลาเราผลิตข้อมูลชุด ชุดใหม่ๆ ขึ้นมามันควรจะเตรียมให้พร้อมเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องไปสืบหาว่ามันเกิดที่มาที่ไปมันมายังไง ะคะก็ก็เลยผมผมผมเห็นผลว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ล็อกล็อกไว้ว่าสสิบี่รายการ ก็อยากจะแนะนำให้กรอกให้ครบดีกว่า เพราะสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาทำแล้วก็ต้องมาควานหาว่าเอสุดมันมันมีที่มาที่ไปยังไงนะ นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่บรรพศอยู่กับเราอยู่อีกสักพักนะครับ ผมแล้ว เดี๋ยวเราให้ทาง สำนักงงานคลังจังหวัดอุบลนะครับ ซึ่งจะมานำเสนอในในการเก็บข้อมูลจริงเผื่อจะได้มุมมองจากทางสำนักงงานสติแห่งชาติครับเพราะว่าปกติภาคที่ผ่านมาเราจะอยู่คนละวันกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทางพี่ๆที่อยู่ในผู้เข้าร่วมสัมมนาครับ ก็มีคำถามหลังไม่มาหลายๆคำถามเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญเวทีให้อาจารย์กูก่อนนะครับ สวัสดีครับอาจารย์กูครับ ครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ โอเคนะครับได้ยินนะครับทุก ครับได้ยินชัดได้ยินชัดเจนไหมครับทุกท่านได้ได้ยินอาจารย์ปุ๊บชัดเจนไหมครับอ๋อเดี๋ยวพี่โอยกมือถามอนุญาตนิดนึงนะคะ เพราะว่าคิดว่าตรงเนี้ยอยากจะรบกวนเรียนถามคุณบรรพศนิดนึงค่ะ เพราะว่ากรณีอย่างหนึ่งค่ะ ก็คือว่าที่เห็นว่ามันมี Data Council นะคะ ก็คือจะเรียนถามว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อย่างเช่น ทางทีมของคุณบรรพศนะคะได้ทำออย่างเช่นระยองอะไรไว้แล้วเนี่ย มันจะมีเรื่องของการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเสร็จ แล้วก็มีจข้อมูลขึ้นไปเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเหมือนตัวพายล็อตต้นแบบว่าโอเคเขาซิลเนี่ยเห็นว่า Data ปไปมาเนี่ยโอเค สมมุตินะคะ เพราะฉะนั้นสมมุติว่ากรณีที่ที่พี่มองก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าทีมงานเราคือทีมงานพวกน้องๆที่เป็นคน Data Owner หรือท่านผู้รับผิดชอบเนี่ยตามโรงเรียนหรือตามส่วนราชการต่างๆเนี่ยต้องอัปโหลดคือหมายความต้องเตรียมข้อมูลเนี่ย มันจะได้ไม่เวส t e t i m สมมติว่า data c ต้าเคานะคะ พิจารณาว่าเออข้อมูลอันเนี้ยในแอเรียเนี้ยอ่าโอเคนะเป็นคอมมอนดัต้าแล้วก็เป็นแคตตาล็อกที่สองครับฮัลโหลครับ่มีหายไปแล้ว พี่เขาน่าจะหลุดฮัลโหลครับพี่ โอเคงั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตอบคำถามตอนท้ายช่วงอีกทีนะครับ ตอนนี้ให้ทางอาจารย์ปุ๊กที่ทางจังหวัดอุบลก่อนนะครับผมอาจารย์ปุ๊กครับ ครับ สวัสดีครับครับผมครับ สวัสดีอาจารย์ทุกท่านละกันนะครับก็ผมก็เป็นตัวแทนจากสำนักงงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็จะมานำเสนอกรณีศึกษา ที่เราเคยเก็บข้อมูล GPP ในอดีตนะครับ ต้องเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเราไม่ได้เก็บข้อมูลตัวนี้แล้ว พียงแต่ว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในการบูรณาการร่วมกัน การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ณนะยุคนั้นละกันนะครับ ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ มาช่วย ยังไม่มีวิทยาการของข้อมูลใดๆมาช่วยนะครับ ยังเป็นการทอดแบบสอบถามแล้วก็ยังเป็น Excel ไฟล์ในการคีย์ข้อมูลนะครับ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลหรือมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลอันนี้ยังไม่มีการนำมาใช้นะครับ เอาเล่าสู่กันฟังว่าข้อมูล GPP คืออะไร ขอ ยกเป็นสไลด์ที่สองเลยละกันครับสักครู่ครับครับ ครับ อยากเล่าเร็วๆละกันนะคะ ว่าข้อมูล GPP ก็คือข้อมูลถ้าถ้าเป็นระดับประเทศเนี่ยมันจะเป็น GDP ถ้าเป็นระดับจังหวัดจะสะท้อนผ่านภาพที่เรียกว่า GPP นะครับ เป็นชุดข้อมูล ที่มีการจัดเก็บนำมาประมวลผล แล้วได้ข้อมูลมาหนึ่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในระดับจังหวัดนะครับ แล้วก็มีการแบ่งแยกนะครับเป็นสาขาต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นสาขาการศึกษาด้วยนะครับ พอแบ่งแยกแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนมูลค่าครับของ เชิงเศรษฐกิจของแต่ละสาขา เช่น สาขาการศึกษาสาขา การท่องเที่ยว แบบนี้เป็นต้นนะครับ นอกจากสะท้อนมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังสะท้อนเรื่องของทิศทางนะครับว่า GDP ในแต่ละปีเนี่ย มีการขยายตัวนะครับ หดตัวเพิ่มขึ้นหรือหรือลดลงอย่างไรนะครับ ในอัตราเท่าไหร่เช่น เราอาจจะเคยได้ยินในระดับประเทศนะครับว่า GDP ไม่ใช่สิ เศรษฐกิจนะครับ ปีนี้คาดว่าจะหดตัวกี่เปอร์เซ็นต์ขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็จะมีหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์กระทรวงการคลังนะครับ จริงๆมีสี่เสาหลักทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระดับประเทศก็จะมีสภาพัฒน์กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณแล้วก็แบงก์ชาติ นะครับที่เขาจะมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละปี ทีนี้พอมาเป็นระดับจังหวัดก็จะตอนนี้ก็ยังเป็นแค่สำนักงงานคลังจังหวัดที่ยังมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีที่ดูในระดับภาคไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติที่อยู่แต่ละภาคแล้วก็สภาพัฒนภาคนะครับดูข้อมูลเศรษฐกิจเป็นระดับภาคแต่ระดับจังหวัดจะเป็นแค่ g d p นะครับที่คลังจังหวัดมอนิเตอร์อยู่ อันนี้ก็คือเป็นชุดข้อมูลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในมิติเชิง การวิเคราะห์ นโยบายเชิงเศรษฐกิจและก็นโยบายการพัฒนาจังหวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้ง กิจกรรมในการพัฒนาจังหวัด เช่น การดีเฟนงบประมาณเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้งบประมาณส่วนต่างๆ มาพัฒนาจังหวัด อันนี้ก็จะใช้ข้อมูล GPP เป็นพื้นฐานนะครับ เดี๋ยว ขอสไลด์ถัดไปครับ ปัจจุบันครับข้อมูล GPP เนี่ยจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันที่ผ่านมาแล้วกัน จะมีข้อมูล GPP อยู่ 2 รูปแบบ ด้วยการนะครับแบ่งคือแบ่งการตามวิธีการจัดเก็บแล้วก็เจ้าของข้อมูลนะครับ วิธีการจัดเก็บข้อมูล GPP แบบแรกเรียกว่าแบบ bottom อ่าแบบ top down นะครับแปลแปลความหมายตรงๆเลยก็คือเป็นการเอาข้อมูล GPP ผลรวมเนี่ยมากระจายลงสู่ในแต่ละระดับจังหวัดและก็ระดับสาขานะครับอันนี้คือ GPP top down นะครับ เจ้าของ ข้อมูลชุดนี้ก็คือสำสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสสชนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์นะครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นความถี่ในเป็นปีต่อปีแต่ว่าชุดข้อมูลที่ประกาศมา จะเป็นประกาศย้อนหลังไปด้วยนะครับ หมายความว่าข้อมูลสมมติว่าปี 6 ประกาศข้อมูลปีล่าสุดเป็น 62 นะครับ ก็จะประกาศชุดที่เป็นย้อนหลัง หกหนึ่งไปด้วย หมายความว่าหกหนึ่งนับปีนี้กับหกหนึ่งนับปีที่แล้วก็อาจจะไม่เท่ากันมีการรันข้อมูลขึ้นเทียบข้อมูลย้อนกลับไปด้วยนะครับ GPP แบบ top down เนี่ยที่สภาพัฒน์ทำนะครับ มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับ หากนำไปใช้เชิงพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่จำแนกเห็นแค่ระดับสาขา เช่น ถ้าเป็นสาขาการศึกษา ก็จะเห็นแค่ว่าสาขาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการศึกษาจังหวัดอยุธยาแบบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ แล้วก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ แต่จะไม่เห็นว่าสาขากิจกรรมภายในสาขาการศึกษาเป็นอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไร อันนี้จะไม่เห็นเลยนะครับ จะเห็นแค่ว่าเห็นแค่ภาพใหญ่ในระดับจังหวัดเท่านั้นนะครับ ดังนั้นการนำไปใช้ ของ GPP สาขาท็อปดาวเนี่ยก็จะเป็นเปรียบเทียบระดับจังหวัดกับจังหวัดเช่น มูลค่าการศึกษาของอุบลราชธานีเทียบกับมูลค่าการศึกษาของเชียงใหม่ อันไหนมีไซส์ใหญ่กว่าแค่นั้น แต่จะจำแนกเป็นรายกิจกรรมไม่ได้ มหาลัยเท่าไหร่ มัธยมประถมเท่าไหร่อันนี้ไม่เห็นนะครับ อันนี้คือวิธีการของแบบท็อปดาวข้อมูลชุดนี้สภาพัฒน์ยังทำอยู่และเป็นปัจจุบันนะครับ ข้อมูลที่ประกาศล่าสุด เป็นข้อมูลชุดของปี 62 นะครับ ดังนั้นจะเห็นว่า ดีเลย์เกือบเกือบเกือบงปีด้วยกันนะครับ ก็ก็ยังมีความล่าช้าอยู่ในการเอาไปใช้นะครับ ส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับ เป็นข้อมูล GPP เหมือนกันเป็นวิธีการจัดเก็บแบบ bottom up นะครับ bottom up เนี่ยเดิมนะครับ ปัจจุบันเลิกจัดเก็บแล้วนะครับ เดิมจัดเก็บโดยสำนักงงาน คลังจังหวัดร่วมกับ จังหวัดนะครับ แล้วก็มีสภาพัฒน์เป็นคอนซัลท์นะครับ เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีการออกแบบกระบวนการต่างๆ ร่วมกับทางกพร ด้วยในอดีตนะครับเราจัดเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นท่าภาพทั้งประเทศจะจัดเก็บถึงแค่ปี 5556 นะครับ ส่วนจังหวัดกรณีของจังหวัดบนราชธานีเนื่องจากว่าเราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง นะครับทำให้ทางอุบลเนี่ยทำมีการจัดเก็บข้อมูล GPP แบบ bottom up เนี่ยไปจนถึงปี 2561 นะครับก็คือเป็นปีล่าสุด เท่าที่ดูก็จะเหลือแค่อุบล จังหวัดเดียวที่ทำไปถึงปี 61 นะครับ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าได้มาเล่าสู่กันฟังว่ายังมีการจัดทำอยู่ล่าสุดแค่ปี 61 นะครับ ทีนี้กระบวนการจัดทำแบบ bottom up เนี่ยแตกต่างนะครับ แตกต่างจาก top down โดยสิ้นเชิงเลยนะครับ ก็คือเป็นการจัดเก็บตั้งแต่ระดับกิจกรรมนะครับ ระดับตัวย่อยของกิจกรรมนำมารวมกันนะครับ แล้วก็ประมวลผลเป็น1สาขานะครับนำแต่ละสาขามารวมกันเป็นผลรวมของ GPP ระดับจังหวัดนะครับ ดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวิธีการทำของ Top Down และ Bottom Up แตกต่างกันผลรวม ที่หน้าตาเหมือนกันทั้งท็อปดาวและอททอมอัพจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาเวลานำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับ ว่าเราจะใช้ข้อมูลชุดไหนดี ในเมื่อตัวเลขมันไม่เท่ากันนะครับ อันนี้ก็มีคำแนะนำว่าถ้าเกิดกรณีเปรียบเทียบจังหวัดกับจังหวัดเนี่ยให้ให้ใช้ท็อปดาวแต่กรณีที่เปรียบเทียบภายในจังหวัดนะครับ เอาสาขาการศึกษาของอุบลเทียบกับสาขา ค้าส่งค้าปลีกในอุบลว่าใครมีสัดส่วนมากกว่า ใครมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า อันนี้ใช้แบบ bottom up ได้นะครับ แล้วก็หรือเทียบภายในสาขากันเองว่าสาขาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมัธยมศึกษาเทียบกับประถมศึกษา เทียบกับระดับอนุบาล เทียบกับมหาลัยภายในจังหวัดอันนี้เราสามารถใช้ GPP แบบ bottom up ได้นะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลไปใช้นั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับในในอดีตมีข้อมูล 2 ชุด ปัจจุบันเหลือข้อมูลแบบเดียวก็คือท็อปดาวและที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็คือวิธีการทำแบบ bottom up นะครับ หรือถ้าจะมีการจัดทำต่อไปเนี่ยในระดับจังหวัดก็คงต้องทำแบบ bottom up ซึ่งแบบท็อปดาวสภาพัฒน์เขาก็ยังทำอยู่นะครับก็คงไม่ไปแตะของเขาในทางปฏิบัตินะครับถัดไปครับ ของสไลด์ถัดไปนะครับ อ่า อันนี้คือกระบวนการจัดทำนะครับ คร่าวๆละกันนะครับ บางทีเนี่ย อาจจะมีกระบวนการที่ละเอียดมากกว่านี้ สื่อถึงกระบวนการแล้วกันนะครับ อาจจะนำไปเชื่อมโยงหรือ ไปแมปปิ้งกับกระบวนการของวิทยากรทางสถิติเมื่อเช้าว่า ถ้าถ้ามีการประยุกต์หรือมีการปรับปรุงต่อไปเนี่ย มันจะต้องมีโครงสร้างหรือมีมีการปรับกระบวนการอย่างไร อันนี้คือกระบวนการที่บนจัดทำในอดีตนะครับครับ มีอยู่ 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกันนะครับ ขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นการศึกษากรอบแนวคิดความหมายคุ้มรวมต่าง ๆนะครับ แล้วก็จำแนกจำแนกประเภทกิจกรรมนะครับ แล้วก็มีการทบทวนคำสั่งนะครับ หรืออาจจะทำคำสั่งจังหวัดขึ้นมาใหม่ เนื่องจากว่าการทำข้อมูลในระดับจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ย ส่วนราชการในจังหวัดจะเป็นส่วนราชการที่สังกัดผู้เป็นเป็นการบริหารระดับจังหวัดเนี่ยเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคนะครับพอเป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยก็มักจะขึ้นตรงกับผู้ว่าด้วย นอกจากจะขึ้นตรงกับแม่ก็ขึ้นตรงกับผู้ว่าด้วย ดังนั้น กระบวนการจัดทำมันก็เหมือนกับว่าต้องเป็นทำทำในภาพของจังหวัดก็จะอันเดอร์ผู้ว่านะครับ ก็จะพยายามแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าเป็นประธานขึ้นมานะครับ เพื่อให้เกิดความ การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่นะครับ ดังนั้นเนี่ยคำสั่งคณะทำงานในแต่ละปีก็จะทบทวนและก็จัดทำขึ้นมาก่อนนะครับ จะได้รู้ว่าใครมีหน้าที่อะไร ใครเป็นเลขาใครเป็นกรรมการนะครับ หลังจากมีคำสั่งในคณะทำงานแล้วนะครับเราก็จะมาจับทำไทม์ไลน์นะครับว่า เราจะเริ่มประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาว่าปัญหาเป็นอย่างไร มีการปรับปรุงข้อมูลของส่วนราชการไหมนะครับ มีการโยกย้ายมีการควบรวมไหม ในแต่ละจังหวัดในเชิงภูมิภาคเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนชื่อ มักจะมีการเปลี่ยนยุบรวมส่วนราชการอยู่เรื่อยๆนะครับในในในหลาย ๆกระทรวงบางทีก็โยกกลับไปบางทีก็ยุบรวมนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการคุยกันว่าต่อต่อไปเนี้ยเนี่ยอัปเดตว่าใครเป็นใครบ้าง แล้วก็วางกรอบระยะเวลานะครับ เพื่อที่จะได้ทำงานงานร่วมกันนะครับ ซึ่งไทม์ไลน์ปกติก็จะอยู่ในช่วงของปีนะครับหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาให้จัดเก็บ GPT เนี่ย เราก็จะคัดเดทไลน์ที่ 30กันยานะครับเพื่อให้เกิด การกระบวนการสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยนะครับ เมื่อได้กำหนดกรอบการดำเนินงานแล้วนะครับ ก็จะมาสำรวจนะครับกิจกรรมแล้วก็แบ่งแยกนะครับกิจกรรมโดยมีเอาก็เรียกว่าสแตนดาร์ดมากำหนดนะครับ